Apple ประกาศวันเปิดซื้อ iPhone 12 ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม รายละเอียดเป็นยังไงนั้น มาติดตามชมกันได้เลยครับสสิบามพฤศจิกายน 2020ทาง Apple ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า จะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 12 ในวันที่ 20 พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือทางฝั่งของ Apple Store ออนไลน์นะก่อนหน้านี้เรามีข่าวจากทางฝั่งของเครือข่ายผู้ให้บริการ ยกตัวอย่างเช่น TrueMove Edge AS d t a c และตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 และ Banana ก็ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเปิดพรีออเดอร์ในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้เช่นกันนะครับ และในส่วนของเรื่องราคานะครับผม iPhone 12 มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นนะครับเริ่มต้นที่ iPhone 12 mini ความจุ 64 g b ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาท ความจุ 128 g b ราคา 27,900 บาท ความจุ 256 g b ราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับ ขยับมาในฝั่งของ iPhone 12 ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วครับ ความจุ 64 g b ราคาอยู่ที่ 29,900 บาท ความจุ 128 g b ราคา 31,900 บาท ความจุ 256 g b ราคาจะอยู่ที่ 35,900 บาทครับ ขยับมาในรุ่น Pro ครับ ต้องบอกงี้ครับว่าใน iPhone 12 นั้น ความจุเริ่มต้นจะมีการอัปเกรด เดิมทีครับในฝั่งของ iPhone 11 Pro ความจุจะเริ่มต้นที่ 64 g b แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro ทุกรุ่นนั้น ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่ 128 GB ขึ้นไปนะครับ ในฝั่งของ iPhone 12 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้ว ความจุ 128 GB ราคาอยู่ที่ 36,900 บาท ความจุ 256 g b ราคาจะอยู่ที่ 4,900บาท และความจุ 512 g b ราคาอยู่ที่ 48,900 บาทนะครับมาในส่วนรุ่นท็อปสุดครับ iPhone 12 Pro Max ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้ว ในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หน้าจอขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน iPhone ตั้งแต่ที่เคยมีมาแล้วนะครับผม ความจุ 128 g b ราคาอยู่ที่ 39,900 บาท ความจุ 256 g b ราคา 43,900 บาท และความจุ 512 g b ราคาอยู่ที่ 51,900 บาท นะครับ ราคาที่แจ้งมานี้เป็นราคาของเครื่องเปล่า นะครับ ยังไม่ได้รวมแพ็กเกจแต่อย่างใด ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะรอดูโปรโมชั่น อยากจะดูว่ารุ่นนี้ลดเท่าไหร่โปรโมชั่นเป็นอย่างไรบ้าง ยังไงเราต้องรอติดตามข้อมูลเหล่านั้น จากทางฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับ ในคลิปนี้มาแจ้งเพียงแค่ว่า เรารู้แล้วแหละว่าวันกดสั่งพรีออเดอร์นั้น คือวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้นะครับผมส่วนลิงก์การสั่งซื้อนะครับผมได้แนบเอาไว้ใต้คลิปนี้ยังไงเผื่อว่าถึงวันนั้นเราจะได้กดที่ลิงก์นี้แล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ